หากห่อร้อยเขาสิปรับเป็น15บาทเนาะค่ะ เออกะยำทุกครั้งเนาะสำหรับสูตรนี่ให้เลือกเวลาเล่นดีๆ อืมโอเคมา 4 บาท อ่ะ เดี๋ยวฮอดเอ่อหนึ่งร้อยปรับใหม่เนาะค่ะ เออ 4 บาทมา เดี๋ยวขออนุญาตบอกเวลาไว้ก่อนเนาะค่ะเวลาตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงนั่นเองเนาะค่ะเนื้อน้ามากเล่นเนาะสูตรที่มาเปรเซ็นช่วงเจ็ดโมงเนาะเออสิบบาทมา ค่อยๆไต่ขึ้นไปเนาะค่ะสำหรับ0.5%นี่ค่อนข้างที่สิเลนยากเนาะถ้าสมมติใส่0.5%เราเลือกเวลาบดี เบิร์ดได้เลยเนาะค่ะ ภายในนาที2นาทีนี่แหละไม่ต้องล้อโดนเลย เออ มา 4 บาท โอเคอีก 4 บาทค่ะ โอ้โห แต่งไม่ค่อยปึ๊บปั๊บปันไหนวะหากว่า7โมงมันเริ่มพวกเขาแล้วหนูนะ อาจจะต้องย้ายเวลาเนาะค่ะ ไปเล่นช่วง 11โมงแทน แต่กะลองเมืองก่อน โอเค เหลือเท่าใดนี่โอ้โห สภาพ เหลือสี่สิบกว่าบาทเนาะค่ะ โอเค ค่อยๆไต่ขึ้นไปสำหรับผู้ใดที่ไม่ได้กดติดตามเดี๋ยวนนะกับฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะ เออ มาคอมโบสองเอ้ยคอมโบสามมา อีกเพียนึง โอ้โหสิงโตมาค่ะเขาคอมโบสี่ฟิลิปปินเฮ้ยโอ้โหแถวนึงมาสิบสองบาท เฮ้ยไปอีกแล้วว่ะโอเคค่ะตอนนี้ฟีสปินสิบครั้ง เอ้าเฮ้ย โอ้โหฟีสปินยี่สิบครั้ง เขาคอมโบเจ็ดแตกแล้วค่ะ เฮ้ยม้าแบบงงๆม้าแบบงงๆปกติมันไม่ค่อยลากถึงคอมโบเจ็ดจะเคลียร์เนาะขนาดแค่เอาเป็นคอมโบหกนี่ก็ยากแล้วเนาะค่ะกับเกมโลมาโอเค มา โอ้โหสิบสองบาทขอแถวนึงได้มาขอแถวนึงนะ เอาแบบจังๆแบบ โล่บอสเซนกับแบบอย่างนะ จับขวานนี่แหละเออสองบาท อังุนค่ะ สวย แจกัน เออ โอ้โหแตกหัวเลยว่ะโอเคค่ะ โอ้โหย่างเกลือ โอ้โหเออ มาสองบาท แจกันเอ้ยบอแมนอังุนสวยแถวนึงเลย สภาพ อีกสิบเอ็ดข้าง เอาหมุนลูกเสาอีก เออมาสี่บาท แจกกันค่ะ แจกกันอีก โลมา โอ้โหว่าตกไห่อีกสิบข้างค่ะสะสมไปที่แปดบาทสองบาทโอเค โอ้โหลายมุงกุดงามนะ แต่บ่มาให้ โอเคสองบาทค่ะ โอ้โหโอ้โหเบิ้งว่ะ แตกบ่ค่อยแบบปุ๊บปั๊บปันไหนแล้วขนาดแบบฟีจะปินยี่สิบครั้งได้เนี่ยบ่ค่อยม้าปันไหนแล้วค่ะ แถวหนึ่งบวกมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วค่ะ เออร้อยหาสิบแปดไปปั๊มไม่เป็นสิบห้าบาทเนาะ โอเค สวยห้าบาทค่ะ ค่อยๆเล่นไปค่อยๆ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เนาะแต่ว่าค่อนข้างสิยากที่ดีละ เออขึ้นมาบัดดักหวาน โอเค นี่มาบาททอด200เดี๋ยวเขาปั๊มมาอีกเที่ยนึงแล้วค่ะ แต่ว่าน่าจะขึ้นว่ายาก เออ อ้าวจากปานมา ขอโล โอเคมาค่ะ โลอังูนีกเออ ได้เข่าฟีตปินแล้วค่ะซีห่างมา เอ้าได้โลอีกฟีตปินหา้างมา โอ้โหฟีสปินสิบข้างม้าแล้วค่ะ โอ้โหเสียดายสิงโตว่าเขาร้ายบ่ได้ ว่าสันในฟีสปินต่ออีก 20 ครั้งติดต่อกันเลยนะแต่นี่กะโอเคละน่าจะได้ปรับใหม่นะคะแต่ว่าขอแบบ ซี่ร้อยเดี๋ยว่มันที่ได้ไปเที่ยเดียวเลยจับฟานเออมาแต่โคตรดีว่ะคอมโบดีเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยหลายเป็นไหนอะ โอเคสิงโตค่ะสะสมที่นึ่งร้อยสามสิบาบาทอีกหกข้าง เออ มา สภาพ สวยแจกัน โอ้โหร้อยหกสิบบาทค่ะหมุนถิ่งหลายเนาะเนี่ยพวกเขาฟิสิปินสสิบข้างยี่สิบข้างเนี่ย วงมาร้อยหกสิบห้าบาท เนาะค่ะ โอเคปรับไปสามสิบบาทเนาะเออ เสียดาย มันมาหัดสี่ร้อยมันจะได้ขามขันไปเลย เออโลมาค่ะสี่ช่องอีกหกสิบบาท เดี๋ยวนูนากะขอฝากไว้อีกรอบนึงนะคะกับเอ่อคุมเทเลแกรมเซียนพ่อมวีไอพีเนาะกดเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยเนาะค่ะทำกิจกรรมเฮลินกันทุกมือเนาะกะสำหรับสายฟีอะล่ะเขามาร่วมสนุกกันได้เลย โอเค แล้วก็อย่าลืม ฝากกดติดตามช่องรักปันสล็อตของหนูนะน้ำแน่นเนาะค่ะเออหาทิบบาทมาโอเคเดี๋ยวค่อยๆ เล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่มีเวลาดีๆก็สามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะโอเค หัวมาร้อยสิบบาทเนาะค่ะอีกร้อยนึงอะได้ปรับใหม่เลย แต่ว่าลองก็นโอ้โหร้อยหาสิบบาทมา โอเคค่ะ ตอนนี้หนูนะได้ปรับใหม่เอ่อ พันหกสิบแล้ว ไปหกสิบบาทเนาะพอดหนึ่งพันปั๊บไม่อีกเทียนึงแล้วค่ะ โอเคเอาเออดักฟันมา สวยแปดสิบบาท โอ้โหมงกุดมันมาแทรกอ่าโลก่อนเนาะเสียดาย โอ้โหสิบมาอียังแตกเมืองบ่ทันแต่หนาจะเป็นโล่เนาะค่ะ โอเคแปดร้อยแล้ว เออ อีกร้อยสี่สิบบาทโลค่ะดาบฟ้ามาล็อกแรก โอ้โหบอตกให้บอเป็นอย่างร้อยหกสิบบาทแล้วค่ะ ไป ขาดสี่สิบบาท โอเค เออหนึ่งร้อยยี่สิบบาท เท่าไหร่เก้าร้อย ขาดอีกร้อยนึง เฮ้งกดเฮ้งจะจมลงไปเรื่อยๆ เนาะ จักไม่เนี่งเออ ยสิบาทโอ้โหขาดทุน ขาดทุนมันนี่เหรียญว่ค่อยแตกดีเป็นไนวะยี่สิบบาทอ่าทหารมาอยยี่สิบมันนี่แตกแบบว่ค่อยโอเคเป็นไนเนาะเออ มันอาจจะเลื่อนเวลาเราก็ได้เนาะค่ะสำหรับช่วงเวลาแตกของสูตรนี่เดี๋ยวรู้นะลองหาเวลาอื่นเบิองก็แล้วกันเนาะโอเค โอ้โหเจ็ดร้อย สวยอีก 80 บาทค่ะ เออ แจกกันสิงโตตกลงมาได้อีก นั่นละมา คอมโบสามโอเคค่ะ140 บาทโอ้เป็นตาสีบอดพันเนี่ยอ่าแจกกันมงกุฎค่ะอังุนเออ คอมโบซีมาแล้วค่ะในดาบฟวาน้ำคอมโบหาเฮ้ย มาอีกแล้ว โอ้โห คอมโบหกสิงโตมาอีก เฮ้ย แตกโคตรดี คอมโบซิปเขาเนี่ยสองรอบเอ้ยประมาณคอมโบซิปฟิสปินซิปข้างเขาเนี่ยสองรอบแล้วนะคะแล้วกับฟิสปินยี่สิบข้างอีกเทียนึง เฮ้ยโคตรเอามือนี่มัน มันเข่าฟีเข่าคอมโบดีนะ แต่ว่ามันแตกว่าค่อยหลายอะร้องร้องเบิ้งได้เนาะค่ะสำหรับช่วงเจ็ดโมงหากผู้ใดว่าท่านนอนหรือว่าตื่นทันเนื่องเสียร้องมาเล่นเบิ้งได้เลย โอเคสะสมที่หกร้อยบาท โอ้สภาพ อ้าวว่าเป็นอย่างขอแค่ได้ปรับไม่ก็พอแล้วหกร้อยยี่สิบบาทไปปรับไม่เป็นร้อยหาซิปเนาะค่ะ เออแค่ค่อยๆเล่นไปหามันดันมาไว้อีหลีกับสิเซาเล่นเนาะค่ะโอเคเออโบนัสพระสิงโตเข่าม้าแน่ขอแค่ดาบเดียวมา ขอแค่ดาบเดียวอีหลีบ่าขออีกอย่างหลายเลยดาบเดียวหนึ่งกับพันหาแล้วนะโอเคขวาค่ะ โอ้โหเดโลเอี่ยงวะ เปิดมากกบโลเลย ล้างบอดีได้เนี่ยใายเออดับคู่มาโอ้โหโดดใา่ค่ะ โอ้โหบอคาดบังแล้วค่ะสองโลแล้ว นั่นละสามโลมาแล้วค่ะอย่างวะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทแล้วค่ะ ก็ต้องเข่าก็ได้นะฟันสิงโตเนี่ย โอ้โห ได้ตโลโอเคพันเก้าค่ะหมุนบอเซาอีก เออหาสิบาท สภาพโอ้โหหกพันห้าร้อยเฮ้ยมงกุฎแตกแล้วเหรอเมื่อกี้ เฮ้ยมงกุฎม้าว่ะหกพันห้าร้อยบาท โอ้โห จบแล้วค่ะ าเลนแล้วเดี๋ยวสีถอนเลยก็แล้วกัน เพราะว่ามันไม่ค่อยเขาเป็นไหนเนาะมา 8,073 บาทเนาะค่ะสำหรับมือนี้ โอ้โหโคตรดี โคตรเอา มงกุฎม้าดอกสุดท้ายบอเลนต่อแล้วค่ะ โอเค เดี๋ยวในหนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเขากลุ่มเซียนพ่อมีไอพีเนาะค่ะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันสุ้มือโอเค เดี๋ยวจังในมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหนาเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ